แต่พระราชอุทยานต้นไม้เก่าหักโค่นเสียหมด ชาวบ้านป่าจีนยวมัชคาม ให้ส่งอุทยานใหม่ เต็มไปด้วยต้นไม้ออกดอกปริบานสะพรั่ง งดงามมาถวาย ถ้าไม่ส่งเข้าแม้ตามพระราชประสงค์ จะถูกปรับสินไหมเป็นเงินหนึ่งพันกหาปณะนะพวกชาวบ้านได้นำความแจ้งให้มโหสถทราบ มโหสถคิดว่าเรื่องนี้ต้องย้อนปัญหา จึงเรียกคนทั้งหลายมาสั่งเหมือนเดิม คนเหล่านั้นก็ไปทำตามสั่งพระราชาทรงสดับดังนั้น จึงตรัสถามความเห็นเสนกะว่า ควรนำมโหสถบัณฑิตมาได้หรือยังเพราะเสนกะห่วงลาบจิตใจคับแคบจึงทูลคัดค้านเหมือนเดิม พระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่า มโหสถสามารถแก้ปัญหาอย่างธรรมดาได้ถึงเจ็ดข้อ แก้ปัญหาที่ลึกซึ้งซึ่งผูกขึ้นมาทดลองโดยเฉพาะและย้อนปัญหาเช่นนี้ได้ เป็นเหมือนการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้า แต่อาจารย์เสนกะ ก็ยังไม่ยอมให้นำบัณฑิตเช่นนี้มาพระราชนิเวศ ช่างเถอะอย่าสนใจคำคัดค้านของเสนกะนักเลย เราจะไปนำมโหสถมาด้วยตนเอง พระเจ้าวิเทหราชได้เสด็จไปยังหมู่บ้านนั้น ด้วยขบวนเสด็จอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เมื่อพระราชาทรงม้ามงคลเสด็จไป กีบเท้าของม้าก็แตกในระหว่างทาง เพราะทางธุรกันดารมาก พระราชาจึงเสด็จกลับเข้าพระนคร อาจารย์เสนกะ เข้าเฝ้าทูลถาม ถึงการเสด็จไปหมู่บ้านป่าจีนยวมัชคาม ครั้นได้ฟังพระกระแสรับสั่ง ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทูลว่า พระองค์ทึกทักเอาว่า ข้าพระองค์ขัดขวางความเจริญ ขอพระองค์ทรงพิจารณาเองเถิดว่า ทำไมข้าพระองค์จึงทักทานให้ทรงรอไว้ก่อน แต่ก็ยังทรงม้ามงคลรีบด่วนออกไป เดชบุญที่กีบม้าแตกไปเสียก่อน ไม่เช่นนั้น ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงอะไรขึ้น พระเจ้าวิเทหราช ได้ทรงฟังคำของเสนกะ ก็ทรงนิ่งเงียบ ยอมรับโดยดุษณียภาพ อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราชไม่อาจทนอยู่ได้ จึงปรึกษาเสนกะอีกว่า จะนำมโหสถมา เสนกะทูลว่า ถ้าเช่นนั้น พระองค์อย่าเสด็จไปเอง จงส่งทูตไปบอกมโหสถว่า พระองค์เสด็จไปหามโหสถ แต่กีบม้าพระที่นั่ง แตกจึงเสด็จกลับ ขอมโหสถจงส่งม้าอัสดร หรือม้าประเสริฐกว่า ม้าทั่วไปมา ถ้าเธอส่งม้าอัสดรมา เธอจงมาด้วยตนเอง แต่เมื่อจะส่งแต่ม้าประเสริฐมา จงส่งบิดาของเธอมาด้วย เสนกะคิดว่า ปัญหานี้แหละ จะทำให้มโหสถเข้าตาจน พระราชาทรงเห็นด้วย จึงส่งราชทูตไป มโหสถได้ฟังคำ ราชทูตคิดว่า พระราชาทรงมีพระประสงค์จะพบเราและบิดา เมื่อราชทูตกลับไปแล้ว จึงบอกบิดาว่า พ่อพระราชาทรงมีพระประสงค์จะพบพ่อและลูก ขอให้พ่อพร้อมด้วยเศรษฐีคนอื่น ๆ ไปเฝ้าพระราชาก่อน แต่อย่าไปมือเปล่า ให้นำพระอบไม้จันทร์ บรรจุเนยใสให้เต็มนำไปถวายด้วย พระราชาจะตรัสปฏิสันถานและรับสั่งให้นั่งที่นั่งอันควร ให้พ่อพิจารณาที่นั่งที่สมควร เมื่อพ่อนั่งแล้ว ลูกจะเข้าไป พระราชาจะตรัสทักทายลูก แล้วรับสั่งให้นั่งที่สมควรเช่นกัน จากนั้น ลูกจะมองดูขอให้พ่อลุกจากที่นั่ง แล้วบอกว่า มโหสถลูกพ่อลูกมานั่งที่นี่ แล้วกำชับพ่อให้จำสิ่งที่นัดแนะกันไว้ บิดามโหสถทำตามนั้น ให้กราบทูลว่ามีคนมายืนรอเข้าเฝ้า ครั้นได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงเข้าเฝ้า ถวายบังคมพระราชายืนอยู่ พระราชาทรงทักทายปราศัยแล้วตรัสถามว่าคฤหบดี มโหสถบุตรของท่านยังไม่มาหรือ เศรษฐีทูลว่า มโหสถกำลังตามมา พระราชาทรงทราบก็ดีพระหฤทยัย แล้วรับสั่งให้นั่ง